นเซอร์ 3 Channel CTRT 5000 Flag Sensor Infrared Line Module เป็นเซนเซอร์สำหรับใช้ประกอบโครงงานที่ต้องการตรวจสอบเส้นทึบ จึงนิยมนำมาใช้กับโครงงานหุ่นยนต์เดินตามเส้น ใช้อินฟราเรดในการตรวจจับ สามารถป้องกันการรบกวนจากสภาพแวดล้อมได้ ตัวโมดูลจะใช้เซ็นเซอร์ CTRT 5000 ที่มีความไวแสงสูง มีเสถียรภาพในการทำงาน โมดูล จะทำการอ่านค่าสะท้อนกลับของแสง เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ หรือพื้น ใช้ไฟขนาด 3.3 ถึง 5 โวลต์เหมาะสำหรับการใช้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino สามารถให้เอาพุทออกมาเป็น 2 แบบ คือแบบดิจิทัลเมื่อค่าที่อ่านได้ถึงระดับที่ต้องการ ก็จะส่งค่า1ออกมา หากยังไม่ถึงระดับก็จะส่งค่าศูนย์ออกมา และอีกแบบคือเอาพุตแบบแอนะล็อ่านค่าได้เป็นตัวเลข 0 ถึง 1024 หรือสัญญาณไฟในช่วง0ถึง5โวลต์เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานหลากหลายแบบ เช่นใช้เป็นตัวตรวจจับเส้นสีขาวกับเส้นสีดำสำหรับรถสมาร์ทคาร์ ตรวจจับเส้นสำหรับงานที่ต้องการความต่อเนื่องของเส้น ตรวจจับค่าความต่างของลวดลายบนพื้นผิว ตัวอย่าง และทดสอบการใช้งาน ให้เราทดลองต่อวงจรที่ขาต่างๆ ดังนี้ครับ ให้เรานำ CTRT 5000 Track Sensor Infrared Line Module เชื่อมต่อไปยังบอร์ด Arduino โดยใช้สายไฟ ให้ดูที่ช่อง L เชื่อมต่อไปยังช่อง Analog 0 ช่อง C Center หรือตรงกลาง ให้เชื่อมต่อไปยังช่อง Analog 1 A1 และช่อง R Right ด้านขวา เชื่อมต่อไปยังช่อง Analog 2 หรือ A2 จุด VCC ให้เชื่อมต่อไปยังแหล่งจ่ายกระแสไฟ 5 โวลต์ และ ground หรือ GND ให้เชื่อมต่อไปยังช่อง GND เมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้ทดสอบโดยการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ทำการเขียนโปรแกรม และอัปโหลดโค้ดนี้ไปยังบอร์ด Arduino Uno R3 โค้ดนี้จะเป็นการทดสอบการทำงานของตัวเซนเซอร์ ว่ามีความปกติหรือผิดปกติหรือไม่ เมื่อเราทำการอัปโหลดแล้ว ให้เราลองเปิดและทดสอบโดยการเปิดดูที่ Serial Monitor บนจอคอมพิวเตอร์ วางแผ่นเซนเซอร์ หันหัวเซนเซอร์ลงบนพื้น หากผลลัพธ์ที่ได้ เท่ากับ L เท่ากับ1 C เท่ากับ1 R เท่ากับ 1 ก็แสดงว่าอ่านค่าการสะท้อนกลับได้ แต่เมื่อยกโมดูล CTRT 5000 สูงขึ้นหรือหันกลับขึ้นด้านบน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น L เท่ากับ0 C เท่ากับ 0 และ R เท่ากับ 0 แสดงว่าอ่านค่าการสะท้อนกลับไม่ได้ และเมื่อนำเทปสีดำมาทดสอบปิดลงไปบนพื้น และจัดวางเซนเซอร์ให้คล่อมกับเทปสีดำโดยให้เซ็นเซอร์ตัวกลางหรือตัว C อยู่ในพื้นที่ของเทปสีดำเมื่อเปิดดูที่ Serial Monitor ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้เป็น L เท่ากับ 1 C เท่ากับ 0 R เท่ากับ 1 ก็แสดงว่าโมดูล CTRT 5000 พร้อมใช้งานแล้วครับ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าหากเซ็นเซอร์ตรวจสอบพื้นที่สีสว่าง จะส่งค่ากลับมาเป็นตัวเลข 1 หากพบสีทึบ ก็จะส่งค่ากลับเป็นตัวเลข 0 เมื่อเรานำเซ็นเซอร์มาทดสอบ หากพบเส้นตรงกลางซึ่งเป็นสีดำก็จะสั่งงานให้สมองกล รับทราบว่า กำลังอยู่บนเส้นที่กำหนดได้ และนำค่านี้ไปเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ต่อไป